Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์ เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ฟรี โดยมีทั้งอีเมล เอกสาร และพื้นที่เก็บข้อมูล Classroom ผ่านการออกแบบมาร่วมกับครู เพื่อช่วยประหยัดเวลาจัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ และปรับปรุงการสื่อสารกับนักเรียน และยังช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่อย่าง Drive, Docs และ Gmail เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และนำเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจรค่ะ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนได้สามารถใช้ประโยชน์ ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถส่งงานได้ทันที ผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ครูผู้สอนเองก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยค่ะ โดยครูผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และเพิ่มนักเรียนของตนเข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่มนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทำการเพิ่มตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกในชั้นเรียนได้อีกด้วยค่ะ ข้อดีก็คือ 1. ตั้งค่าง่ายค่ะ ครูสามารถสร้างชั้นเรียน สร้างห้องเรียนออนไลน์ของวิชานั้น ๆ ขึ้นมา เชิญนักเรียนแล้วก็ผู้สอนร่วมคนอื่น เพิ่มรายชื่อของนักเรียนจากบัญชีของ Google เข้ามาอยู่ในห้องเรียนนี้ได้เลยค่ะ หรือคุณครูสามารถนำรหัสผ่านให้นักเรียนนำไปกรอก เพื่อเข้าห้องเรียนเองได้ จากนั้นครูสามารถแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ งาน ประกาศ และคำถามในสตรีมของชั้นเรียนได้เลยค่ะ 2. ประหยัดเวลาและก็กระดาษค่ะ ครูสามารถสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน สื่อสารแล้วก็จัดรายการต่างๆ ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ได้ในที่แห่งเดียว คุณครูสามารถตั้งโจทย์การบ้านให้นักเรียนทำโดยสามารถแนบไฟล์แล้วก็กำหนดวันส่งการบ้านได้ค่ะ นักเรียนเข้ามาทำการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของคุณครูได้ทันทีเลยค่ะ 3. การจัดระเบียบได้ดีขึ้น นักเรียนสามารถดูงานได้ในหน้างงาน ในส่วนสตรีมของชั้นเรียน หรือในปฏิทินของชั้นเรียน โดยเนื้อหาประกอบทั้งหมดของชั้นเรียนจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของ Google Drive โดยอัตโนมัติ คุณครูสามารถเข้ามาดูจำนวนนักเรียนที่ส่งการบ้านภายในกำหนดแล้ว และยังไม่ได้ส่งได้ค่ะ และยังตรวจการบ้านของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งให้คะแนนและคำติชมกลับไปได้ทันทีเลยค่ะสี่การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นที่ปรับปรุงขึ้น คุณครูสามารถสร้างงาน ส่งประกาศ และเริ่มการอภิปรายในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆได้ และโต้ตอบกันได้ในสตรีมของชั้นเรียน รือผ่านทางอีเมล ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วค่ะ ว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและก็ให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ห้า Classroom สามารถใช้ Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Docs เอกสาร Agenda ปฏิทิน Gmail Drive และฟอร์มค่ะหกประหยัดและก็ปลอดภัยค่ะ Classroom ให้ใช้งานได้ฟรี ไม่มีโฆษณา และไม่ใช้เนื้อหาของผู้สอน หรือข้อมูลของนักเรียนเพื่อการโฆษณาค่ะ คุณลักษณะและประโยชน์ของ Classroom นะคะ 1. ประหยัดเวลาให้กับครูค่ะ ครูสามารถเพิ่มนักเรียนได้ง่าย นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยใช้รหัส ทำให้ครูมีเวลาในการสอนมากขึ้นค่ะ จัดการกับรายชั้นเรียนได้ โดยนำประกาศ งานที่มอบหมาย หรือคำถามที่มีอยู่แล้วจากชั้นเรียนอื่น มาใช้ซ้ำได้ แบ่งปันโพสต์กับชั้นเรียนต่างๆ และเก็บชั้นเรียนไว้เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ และคุณครูสามารถร่วมกันสอน โดยสอนหลักสูตรร่วมกับผู้สอนคนอื่น ๆ ได้ถึง 20 คนเลยค่ะ แผ่นงานแบบคลิกเดียว สามารถสร้างเอกสารแยกสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้เพียงคลิกเดียว โดยใช้เทมเพลตแผ่นงานค่ะ งานที่มีการสอนหลายรูปแบบ สามารถใส่สื่อต่าง ๆ ในงานที่มอบหมายได้ค่ะ เช่นวิดีโอ YouTube แบบสำรวจ Google Form PDF และรายการอื่นๆ จาก Drive ครูและนักเรียนสามารถวาด เขียนโน้ต และไฮไลท์ในเอกสาร และไฟล์ PDF ในแอป Classroom ได้ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ค่ะ ปรับแต่งงานที่มอบหมาย สามารถใส่วันที่ครบกำหนด จัดทำค่าคะแนนที่กำหนดเอง และติดตามได้ว่าให้คะแนนงานใดแล้วบ้าง เตรียมการสอนล่วงหน้า จัดทำโพสต์ และงานฉบับร่าง รือกำหนดเวลาให้โพสในสตรีมของชั้นเรียนในวันเวลาอื่น โดยอัตโนมัติค่ะ คำถามท้ายบทและแบบสำรวจความคิดเห็นด่วน ครูสามารถโพสคำถามถึงนักเรียน จากนั้นดูผลลัพธ์ในคลาสรูมได้ทันทีค่ะ ปรับธีมของชั้นเรียน สามารถเปลี่ยนสีเริ่มต้น และก็ภาพธีมเริ่มต้นของชั้นเรียนได้ค่ะ เก็บทรัพยากรไว้ในที่เดียว จัดทำหน้าทรัพยากรของชั้นเรียน เพื่อเก็บเอกสาร เช่น ประมวลรายวิชาหรือกฎของชั้นเรียนค่ะ จัดระเบียบให้นักเรียน Classroom สามารถสร้าง Google ปฏิทินให้กับชั้นเรียนแต่ละชั้นได้ และบันทึกงานและก็วันที่ครบกำหนดลงในปฏิทิน นักเรียนสามารถดูงานที่กำลังจะครบกำหนดส่งในสตรีมของชั้นเรียน ในหน้างานของตนเอง และในปฏิทินของชั้นเรียนได้ค่ะจัดระเบียบให้ครู ผู้สอนสามารถตรวจทานงานของนักเรียน ทั้งงานที่มอบหมาย คำถาม คะแนน และความคิดเห็นเก่าๆ ดูงานแบบทีละชั้นเรียน หรือทุกชั้นเรียนพร้อมกันก็ได้ค่ะ และจัดเรียงตามงานที่ต้องการตรวจทานได้เลยค่ะ จัดระเบียบให้ชั้นเรียน ครูสามารถจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียนได้ โดยการเพิ่มหัวข้อลงในโพสต์ และกรองสตรีมตามหัวข้อค่ะ ให้คะแนนได้ง่ายแล้วก็เร็ว ผู้สอนสามารถจัดเรียงนักเรียนตามชื่อและนามสกุล ดูว่าใครส่งงานแล้ว ร่างคะแนนคร่าวๆ เพื่อแชร์กับนักเรียนในภายหลังได้ค่ะ และเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบ และความคิดเห็นแบบรูปภาพสำหรับงานของนักเรียนได้ในแอป Classroom นี้ค่ะ โอนคะแนน สามารถส่งออกคะแนนสรุปสุดท้ายเป็น Google Sheet หรือไฟล์ CSV เพื่อนำไปอัปโหลดที่อื่นได้อีกด้วยค่ะ ร่วมกับเครื่องมือการสอนอื่น ๆ ที่ชอบ เช่น สามารถซิงค์ชั้นเรียนใน Classroom กับแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์อื่นๆ ได้ค่ะ งานเดี่ยวก็สามารถทำได้ ครูสามารถโพสต์งานและประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนได้ค่ะ ในส่วนที่ 2 คือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันนะคะ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ เราสามารถเข้าถึง Classroom ในเว็บหรือผ่านแอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android หรือว่า iOS ได้ค่ะ ความคิดเห็นแบบ Real Time ทั้งผู้เรียนผู้สอนสามารถดูแสดงความคิดเห็นและก็แก้งานของนักเรียนได้แบบ Real Time ใส่คำอธิบายประกอบให้กับงานของนักเรียนในแอปของ Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ค่ะ สร้างการอภิปรายในชั้นเรียน ครูสามารถโพสต์ประกาศ ดึงนักเรียนให้มาร่วมกันอภิปรายประเด็นคำถาม หรือย้ายหัวข้อสำคัญขึ้นไปไว้ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียนได้อีกด้วยค่ะ หรือจะจัดการการอภิปรายของชั้นเรียน โดยกำหนดผู้ที่สามารถโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน และปิดเสียงนักเรียนเฉพาะรายไม่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วยค่ะ หรือจะแชร์เนื้อหาแชร์ลิงก์แชร์วิดีโอและรูปภาพ จากเว็บไซต์ ลงใน Classroom เพียงแค่คลิกแชร์ทุ Classroom เท่านั้นค่ะ สื่อสารกับผู้ปกครอง ครูในโดเมนของ Jesus for Education สามารถเชิญให้พ่อแม่และผู้ปกครอง ลงชื่อสมัครรับอีเมลสรุป ที่มีข้อมูลงานที่ใกล้ส่งและงานที่ขาดส่งของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับประกาศและก็คำถามที่ครูโพสในสตรีมของชั้นเรียนด้วยค่ะ การประยุกต์ใช้ Google Classroom ผู้สอนสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนควรออกแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพห้องเรียนปกติด้วยนะคะ บริการของ Google Classroom ทำให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผู้เรียนจึงพอใจที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงานทำการบ้าน หรือติดตามงาน ถึงแม้บริการจะอำนวยความสะดวกและมีข้อดีหลายประการ การเรียนในชั้นเรียนก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ครูจะต้องมีควบคู่กันไปค่ะ เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะคะ